you. IT for English โมดูล1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ช่วยการเรียนรู้ภาษา ตัวอย่างการนำคอลไปใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สวัสดีค่ะ วันนี้เรามีแขกรับเชิญสองท่าน คืออาจารย์อารีนานาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินดารัตเดเวชาเวอร์ จากภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษ อาจารย์คะ ไม่ทราบว่าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ย มีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการสอนยังไงบ้างคะ ค่ะสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยนะคะ เราเนี่ยเริ่มใช้ตั้งแต่เปิดเทอมเลยละค่ะ เพราะว่าทางอาจารย์ผู้สอนเนี่ยก็จะมีการอัปโหลดข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนวิชา ไปในเว็บไซต์ e-learning ของมหาวิทยาลัยค่ะ ซึ่งในเว็บไซต์นั้นนักศึกษาจะต้องเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนวิชา เช่น รายละเอียดของกระบวนวิชารายละเอียดของการสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอบย่อยหรือว่าการสอบมิดเทอมและการสอบไฟนอลต่างๆ นักศึกษาเนี่ยจะต้องพึ่งพาข้อมูลตรงนี้ค่ะ ประกอบกับการเรียนการสอนในตลอดทั้งเทอมเลยค่ะ ค่ะ ในส่วนของอาจารย์ผู้สอนนะคะ ทางภาควิชาภาษาอังกฤษก็ได้ใช้เว็บไซต์ e-learning ค่ะ ในการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนทั้งหลายนะคะ เราเนี่ยมีการอัปโหลดข้อมูลให้อาจารย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดในการเก็บคะแนนนะคะ รวมทั้งเทมเพลตที่เราใช้ในการเก็บคะแนนของนักศึกษาทุกคนด้วยนะคะ ดังนั้นเนี่ย เว็บไซต์ e-learning ของมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของภาควิชาภาษาอังกฤษและมหาวิ ค่ะในส่วนในห้องเรียนนะคะเรามีการใช้ presentation tools ค่ะซึ่งช่วยในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีนะคะด้วยตัวโปรแกรม presentation tools ที่มาจากหนังสือนะคะที่เราเนี่ยซื้อมาจากสำนักพิมพ์นะคะซึ่งโปรแกรมนี้เนี่ยจะทำให้นักศึกษาเนี่ยมีความสนใจเรียนมากขึ้น เพราะว่าโปรแกรมนี้เนี่ยสามารถทำให้มีทั้งภาพ เสียงและวิดีโอที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยมีส่วนร่วมในการเรียนได้มากขึ้นด้วยค่ะ อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประโยชน์มากในการเรียนการสอนก็คือระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญค่ะ เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นโลกแห่งเทคโนโลยี ซึ่งนักศึกษาเนี่ยจะต้องเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันเหตุการณ์และทันท่วงทีค่ะซึ่งในเว็บไซต์เหล่านั้นนะคะ มีทั้งแบบฝึกหัดเสริมเพิ่มเติมให้นักศึกษาได้ทดลองทำนะคะแล้วก็ยังมีแหล่งทรัพยากรในการเรียนรู้ และแหล่งทรัพยากรในการสอน เพิ่มเติมให้กับอาจารย์ผู้สอนด้วยค่ะ ค่ะในส่วนของการใช้เทคโนโลยีนะคะในการใช้กับวิชาภาษาอังกฤษนะคะสำหรับตัวเองที่รับผิดชอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานที่3นะคะก็เราจะใช้เทคโนโลยีช่วยสอนตัวเนี้ยตั้งแต่การบอก course description หรือว่ารายละเอียดของวิชานะคะไปจนกระทั่งถึงเนื้อหาที่เขาจะใช้สอนวัตถุประสงค์อะไรต่างๆนะคะแล้วก็เกณฑ์การให้คะแนนอะไรต่างๆทั้งหมด แล้วก็กฎระเบียบอะไรต่างๆที่นักศึกษาที่ควรจะรู้และควรที่จะรั บัติในระหว่างเทอมนะคะในระหว่างที่เรียนนะคะแล้วก็ในภาษาอังกฤษพื้นฐานทุกที่3เนี่ยเราใช้หนังสือแบบเรียนของสำนักพิมพ์นะคะไม่ได้เป็นแบบที่เราจัดทำขึ้นมาเองนะคะสำหรับผู้สอนนะคะในโปรแกรมช่วยสอนเนี่ยก็จะช่วยหนึ่งก็คือคุณครูผู้สอนเนี่ยนะคะก็สำหรับในชั้นเรียนเนี่ยผู้สอนก็จะใช้โปรแกรมนี้ในการที่เตรียมการสอน ในส่วนของเอกสารเสริมต่างๆนะคะก็จะมีปรากฏอยู่ในโปรแกรมนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณครูผู้สอนนี้ก็คือเขาจะต้องใช้รหัสนะคะในการที่จะเข้าไปใช้ต่างๆนะคะส่วนในของผู้เรียนนี้ก็จะมีโปรแกรมนี้ก็จะช่วยเขาในการทำแบบฝึกหัดนะคะออนไลน์นะคะทำให้เขาก็จะได้ทักษะในที่เราเน้นในปัจจุบันคือทักษะในศตวรรษที่ 21นะคะมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆ มาเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรต่างๆก็ได้คำตอบ ในสิ่งที่เขาต่อไปได้ทันทีนะคะอาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงในส่วนของ e-learning ของมหาวิทยาลัย ก็เลยสงสัยว่าในตัว e-learning เนี่ย นอกจากจะมีการอัปโหลดเอกสารสำหรับอาจารย์แล้วเนี่ย เรามีการให้แบบฝึกหัดอะไรเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาไหมคะ ค่ะสำหรับวิชาภาษาอังกฤษนะคะ ตัว1แล้วก็ตัว 2 เนี่ย เราก็มีการอัปโหลดเอกสารนะคะที่เป็นเอกสารที่เป็นตัวสรุปนะคะไวยากรณ์ต่างๆที่เรียนนะคะ ในภาษาอังกฤษทั้ง2 ตัวนี้ให้กับนักศึกษา แล้วเราก็ยังจัดทำลิงก์ค่ะไปสู่เว็บไซต์ต่างๆนะคะที่มีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาด้วยค่ะอ๋อค่ะ แล้วในส่วนของอิงตัว3นะคะมีอะไรเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาในนั้นไหมคะในส่วนของอิงตัว3ก็จะมีเสริมก็คือการทดสอบย่อยนะคะรายละเอียดการทดสอบย่อยแล้วก็เกณฑ์การให้คะแนน แล้วก็วิดีโอที่เราเราขึ้นให้เพราะว่าชีวิตนักศึกษาอยากจะดูล่วงหน้ามาก่อนใช่ไหมคะก่อนที่เขาเข้าชั้นเรียนเนี่ยเขาจะได้ดูว่ามีรายละเอียดอะไรที่เขาจะเจอในชั้นเรียนเหมือนกันจะได้เตรียมตัวมาก่อนล่วงหน้าได้ น่าสนใจนะคะค่ะในส่วนของโปรแกรมช่วยสอนนะคะเป็นประโยชน์อย่างประโยชน์อย่างยิ่งนะคะจากแบบสอบถามที่เราให้อาจารย์ผู้สอนตอบให้เรามาเนี่ยนะคะก็พบว่าอาจารย์ผู้สอนเนี่ยพึงพอใจในระดับที่ดี คะส่วนหนึ่งก็มีดีมากนะคะน้อย มากที่จะถูกบอกว่าไม่ดีนะคะในในในส่วนนี้ดี ก็สำหรับอาจารย์เนี่ยจะช่วยประหยัดเวลาในการเรียนการเรียนการสอนเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เมื่อมาถึงในห้องเรียนเนี่ยอาจารย์ก็สามารถที่จะโน้มน้าวนะคะดึงดูดความสนใจนักนักศึกษาเนี่ยให้เข้าสู่บทเรียน เข้าสู่กิจกรรมได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ที่ทำให้ นักศึกษาเนี่ยมีความคิดเสริมจากวิดีโอหรือว่าจากสิ่งที่โปรแกรมช่วยสอนช่วยนะคะเพราะว่ามันมีบางประเด็นที่ต้องคิดในแง่ของการคิดแบบวิจารณญาณนะคะนักศึกษาก็อาจจะได้แสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆ ตรงนี้นะคะแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับในชีวิตประจำวันแล้วก็มีความเขาเรียกว่ามีมีแรงจูงใจนะคะที่จะเข้าชั้นเรียน เราเราคิดว่าอย่างนี้เราก็พอสรุปได้ว่าการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเนี่ยช่วยในการประหยัดเวลาในการเตรียมการสอนของอาจารย์และอีกประการหนึ่งก็คือช่วยในการดึงดูดความสนใจของผู้เรียน แต่เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงว่าอาจารย์บางท่านเนี่ยประเมินการใช้สื่อตัวเนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ไม่ทราบว่า ประเด็นที่เขาแสดงความคิดเห็นว่ามันไม่ดีเนี่ยมันคืออะไรหรอคะค่ะในส่วนของประเด็นปัญหาตรงนี้ก็คือว่าวิธีการเข้า ใช้โปรแกรมนี้นะคะมีความซับซ้อนนะคะต้องมีขั้นตอนในการที่จะต้องมาเรจิสเตอร์นะคะตัวผู้รับผิดชอบคนที่รับผิดชอบอกรวิชาเองก็ต้องไปเรจิสเตอร์ก่อนเพื่อที่จะดูในภาพรวมของวิชานะคะแล้วก็จะมีผู้สอนแต่ละคนเนี่ยก็ต้องมาเรจิสเตอร์เพื่อเข้าใช้ระบบนะคะโดยที่จะต้องใช้โค้ดที่ผู้ประสานงานวิชาเนี่ยได้ทำขึ้นนะคะถ้าไม่มีโค้ดอันนี้ก็คือจะเข้าไปในระบบไม่ได้ แล้วในส่วนของผู้เรียนที่เหมือนกัน ถ้าสมมติว่าผู้สอนเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปสร้างห้องเรียนนะคะในระบบตรงนี้ ผู้เรียนเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะไปแอดในห้องเรียนที่ตามเ็จนะตามเซสชันที่อาจารย์ผู้สอนนั้นใช้สอนได้นะคะแล้วทีนี้ผลตรงนี้ก็คือจะเป็นปรากฏกับคะแนนที่นักศึกษาได้ทำใช่ไหมคะว่าพอนักศึกษาไม่ได้เข้าไปรีจิสเตอร์ในระบบ แต่ละคลาสที่ผู้สอนเนี่ยได้ทำไว้เนี่ย คะแนนก็จะไม่ปรากฏอยู่ในคลาสที่อาจารย์จะเข้าไปดูได้นะคะ มันก็จะมีผลทำให้ ไม่เห็นพัฒนาการของนักศึกษาคนนั้นที่อยู่ในเซสชันนะคะ ตรงนี้เป็นแล้วก็ส่วนของนักศึกษาที่มีประเด็นสำคัญคือว่าเนื่องจากว่านักศึกษาต้องใช้หนังสือแบบเรียนเป็น เป็นคอมมิชชั่นบุ๊กใช่ไหมคะก็จะมีรหัสให้นักศึกษาแต่ละคนตามหนังสือนั้นๆนะคะ แล้วก็นักศึกษาจะต้องถูก นักศึกษาก็ อยากรู้ว่าข้างในนั้นมีอะไรก็ผูกตัวเลขแล้วก็รีจิสเตอร์ไปตามที่หนังสือนั้นบอกก่อนทีนี้ปัญหาก็เกิดว่าเมื่ออาจารย์ไปบอกให้นักศึกษารีจิสเตอร์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ปรากฏว่ารหัสนั้นถูกใช้แล้วนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือตัวนักศึกษาคนนั้นเองนี่นแหละ ที่เป็นที่เข้าไปรีจิสเตอร์แล้ว แต่ทำจะจะมาเข้าห้องเรียนของอาจารย์ผู้สอนเนี่ยไม่ได้เพราะว่ารหัสนั้นถูกใช้แล้ว ทีนี้ก็คือต้อง ผู้ประสานงานวิชาเนี่ยก็จะต้องเข้าไปนะคะทำระบบให้นักศึกษาเนี่ยเข้าไปอยู่ในชั้นเรียนของอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ตรงนั้นได้นะคะโดยภาพรวมเนี่ยก็จะเป็นปัญหาในระบบแบบนี้ที่มีความซับซ้อนนิดนึงนะคะแต่อย่างไรก็ตามในระบบนี้ก็จะมีข้อดีที่ว่าครูผู้สอนหรือนักศึกษานี่ก็จะมีช่องทางที่ทำให้มีการสื่อสารแล้วก็ส่งการบ้านในในโปรแกรม ค่ะแล้วในส่วนของผู้เรียนเนี่ยเขาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตัวนี้ยังไงบ้างนะคะค่ะก็สำหรับภาษาอังกฤษหนึ่งกับภาษากับภาษาอังกฤษสองนะคะอย่างที่เรียนได้ทราบว่าเราเนี่ยมีสรุปไวยากรณ์นะคะให้กับนักศึกษาได้เข้าไปดูแล้วก็มีลิงก์แบบฝึกหัดต่างๆนะคะที่ให้นักศึกษาเนี่ยเข้าไปฝึกเพิ่มเติมซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาชอบมากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาทำแบบฝึกหัดในหนังสือเนี่ยบางทีมันไม่พอนะคะ นักศึกษารู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อมสำหรับการสอบดังนั้นเนี่ย การที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ให้ลิงก์เพิ่มเติมสำหรับการทำเอ็กซ์ไซส์ต่างๆเนี่ย เป็นสิ่งที่นักศึกษามีความต้องการสูงนะคะ เพราะว่าจะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยเตรียมตัวตัวเองให้พร้อมสำหรับการสอบได้อย่างดีค่ะค่ะสำหรับภาษาอังกฤษตัวสามนะคะในโปรแกรมแบบนี้ก็จะมีทักษะนะคะแบบฝึกหัดที่ทำให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะต่างๆทั้ง ซึ่งซึ่งซึ่งในภาษาอังกฤษตัวสารเนี่ยจะเน้นที่การอ่านและการเขียนใช่ไหมคะก็จะมีแบบฝึกหัดต่างๆที่เน้นเกี่ยวกับการอ่านก็ทำให้นักศึกษาได้ได้ฝึกตรงนี้นะคะแล้วก็มีแบบฝึกหัดสำหรับการเขียนเพิ่มเติมด้วยที่ทำให้ผู้เรียนกับผู้สอนเนี่ยเขาได้ทำกันบ้านสอนได้ เรามาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะคะ อาจารย์คะไม่ทราบว่าจากประสบการณ์ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีข้อเสนอแนะอะไรเกี่ยวกับการนำคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบ้างหรือเปล่าคะค่ะการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะนอกจากช่วยในการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วเนี่ยทางข้ามภาษาอังกฤษเห็นประโยชน์มากมายเลยนะคะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเวลาที่เราจะต้องแจกเอกสารต่างๆให้กับนักศึกษานะคะ ในอดีตเนี่ยเราจะแจกเป็นกระดาษค่ะ ทีนี้เนี่ยการแจกกระดาษให้กับนักเรียนหนึ่งวิชาเนี่ยก็คือใช้กระดาษไม่น้อยกว่า 7,000 แผ่นนะคะต่อเอกสารหนึ่งชิ้นนะคะทีนี้เนี่ยเอกสารก็ไม่ได้มีชิ้นเดียว ใช่ไหมคะของแต่ละวิชา ดังนั้นเนี่ยการใช้ e-learning ตรงนี้นะคะสามารถช่วยประหยัดทรัพยากรให้กับทางมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ประหยัดทั้งเวลาในการจัดเรีย์เอกสารต่าง ค่ะจากปัญหาที่พบในโปรแกรมช่วยสอนนะคะตรงนี้คือพบว่า โปรแกรมไม่มีความซับซ้อนในการที่ลงทะเบียนเข้าใช้นะคะก็ในในส่วนนี้เราคิดว่าจะเป็นการดีที่จะมีการอบรมอาจารย์ผู้สอนนะคะก่อนที่จะใช้โปรแกรมนี้นะคะว่ามีความซับซ้อนหรือว่าขั้นตอนในการดำเนินการเนี่ยเป็นอย่างไรที่จะเข้าใช้ในระบบนะคะ ซึ่งซึ่งที่ผ่านมาในส่วนนี้ที่ ของภาษาอังกฤษพื้นฐานตัวที่ 3เนี่ยเราก็ให้สำนักพิมพ์นะคะเข้ามาช่วยอบรมนะคะฝึกอบรมให้แก่อาจารย์ผู้สอนของเราซึ่งในเทอมใหญ่ปีที่แล้วเนี่ยก็มีประมาณ 148เซตนะคะอาจารย์ผู้สอนก็ประมาณ 65คนอาจารย์ผู้สอนก็ให้ความร่วมมือเข้าอบรมนะคะเป็นอย่างดีนะคะก็ลดความซับซ้อนในแล้วก็ลด ระหน้าที่ของผู้ประสานงานในการที่จะตอบคำถามอะไรต่างๆเกี่ยวกับการเข้าใช้ระบบนี้ได้ดีดียิ่งขึ้นนะคะ ส่วนสำหรับนักศึกษานะครับ ก็จะเป็นการนี้เช่นกัน ถ้าจะมีขั้นตอนในการใช้โปรแกรมนี้อาจทำเป็นวิดีโอนะคะหรือทำเป็น powerpoint อะไรก็แล้วแต่นะคะ แต่ถ้าเป็นแบบวิดีโอก็จะทำให้เขาเห็นว่าสเต็ปที่1สเต็ปที่2จะดำเนินการไปอย่างไรในการที่เขาจะลงทะเบียนเข้าใช้โปรแกรม สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอย่างมาก ที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์การ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หวังว่าสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อย สำหรับวันนี้เราทั้ง3คนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ